ล่าสุด 22 พฤษภาคม 64 เช็คสิทธิหรือยังชัดเจนโอนเงินวันนี้ 8,000 บาทใครได้รับบ้าง ฟังดวน วัสดีค่ะทุกคนกัาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 64 นะคะ และก็เช่นเคยค่ะทางช่อง มาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้อง3กลุ่มนะคะที่จะได้รับเงินจำนวน 8,000 บาทในวันนี้ วันที่23 12พฤษภาคม 2564 ใครจะได้รับกันบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารมาพร้อมกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครนะคะ ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ เพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ ชัดเจนเงินเราชนะ 8,000 บาทโอนวันนี้ 22พฤษภาคม 2564สำหรับ 3 กลุ่มนะคะที่จะได้รับเงินในวันนี้นะคะก็เป็นกลุ่มของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไว้นะคะ ก็มาย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะเพื่อใครลืมไปแล้วนะคะว่าได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้นะคะสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ตั้งแต่วันที่ 6มีนาคม2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นะคะ ซึ่งก็มีการเปิดให้เช็คสิทธิตั้งแต่เมื่อวานนะคะ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com นะคะ 3 กลุ่มนะคะจะมีกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ กลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่ยื่นแสดงภาษีรายได้บุคคลธรรมดาที่สัมภากร นะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะและกลุ่มที่ 3 ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้นะคะ สามารถไปเช็คได้นะคะ ถ้าคุณผ่านนะคะ คุณจะได้รับเงินในวันนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2564จำนวน 8,000 บาทค่ะ และอีก 1,000 บาทนะคะคุณจะได้รับในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ค่ะ ซึ่งใน3กลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเงินจำนวน 9,000 บาท ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ซึ่งเงินจำนวน7,000 บาทนะคะ ก็เป็นเงินเราชนะรอบแรกค่ะ และอีก2,000บาทก็เป็นเงินเราชนะที่เพิ่มให้ในรอบที่ 2 นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ไปเช็คสิทธิอย่าลืมนะคะ ไปเช็คสิทธิที่ทางเว็บไซต์ w w w เราชนะ .com ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ